วัสดีครับเล็กกลับมาพบกับทุกคนอีกแล้วนะครับ เพื่อนๆในอาชีพช่างตัดผมนะครับหรือคนที่ทำธุรกิจนะครับเปิดร้านอะไรต่าง ๆ นานานะครับในวันนี้นะครับ ผมคือผู้โชคดีนะครับผมคือผู้โชคดีได้รับหนังสือจากสำนักงานจากกรุงเทพมหานครนะครับว่ามีการแจ้งให้ไปชำระนะครับชำระภาษีป้ายประจำปีนะครับที่ผ่านมาก็คือ เป็นประจำปีปี 64 นี้นะครับ ก็คือผมจะต้องทำการจ่ายภาษีป้ายนะครับ มีทั้งหมด 3 ป้ายนะครับ คือป้ายที่ 1 ก็คือป้ายนี้นะครับ ป้ายที่ 2 คือหน้าร้านตรงเป็นเป็นเหมือนเป็นเป็นที่กันแดดนะ แล้วก็เป็นตู้ไฟนะครับ มีทั้งหมด 3 ป้ายนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าผมจะเสียมีวิธีการคิดคำนวณนะเดี๋ยวเราจะคำนวณคร่าวๆนะครับ ว่าเราจะเสียภาษี ป้ายในปีนี้เนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับ เรามาดูวิธีการคิดนะครับว่าการคิดภาษีป้ายนะครับ มันคิดยังไงนะครับ ก็คือวิธีการหาพื้นที่นะครับ มันก็จะเอาสมมตินะครับสมมุติว่าตรงนี้เนี่ยเป็นป้ายนะครับเขาจะเอากว้างกว้างนะครับ คูณด้วยยาวนะครับ สมมุติว่าตรงนี้ประมาณ20 20 แล้วก็อันนี้ 25 ก็คือเอา 20 นะครับ 20 เซนคูณด้วย 25 นะครับ แล้วหารพอได้เท่าไหร่นะครับ ก็หารด้วย 500 500 ตารางเซนติเมตรเนี่ยนะครับ นี่คือเขาเรียกว่า 500ตารางเซนติเมตร ก็จะได้ตารางเซนติเมตรที่เหลือทั้งหมดนะครับ แล้วเราก็จะนำมาคูณด้วยอัตรานะครับ อัตราที่เราจะต้องเสียภาษีนะครับ ในส่วนของผมเนี่ยจะอยู่ในเกณฑ์ ข้อที่ 2 วงเล็บขอนะครับคือข้อที่ 2 วงเล็บขอนะครับก็คือ 26 บาทต่อ 500 ตารางเซนติเมตรนะครับผมมีป้ายใหญ่เป็นแบบแบนเนอร์นะครับติดอยู่หน้าร้านเนี่ยป้ายแรกของผมมันก็จะประมาณ 3 เมตรสามเมตรห้าสิบคูณด้วยห้าสิบเซนสามเมตรห้าสิบก็คือสามร้อยห้าสิบเซนนะครับสามร้อยห้าสิบเซนคูณด้วยห้าสิบเซนก็จะได้หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยตารางเซนตารางเซนติเมตร พอได้มาเสร็จแล้วก็มาหารด้วย 500 หารได้500 ก็จะเหลือตารางตารางเซนติเมตรที่เราจะต้องจ่ายภาษี จริง ๆ ก็คือจะเหลือแค่ 35 ตารางเซนติเมตรนะครับแล้วคูณด้วยอัตราที่เราจะต้องจ่ายก็คือ 26 บาทเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยป้ายไวนิลของผมนะที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยนะครับ ก็จะเสีย 910 บาท โดยประมาณนะครับ เดี๋ยวเรา เสียจริงเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะต้องไปที่สำนักงานเขตให้เขาคำนวณให้จริงๆจังๆนะครับแล้วทีนี้ตู้ไฟ ตู้ไฟนะครับอย่าลืมคิดนะครับ ตู้ไฟนะเรามีป้ายแล้วก็จะมีภาษาไทยอยู่ด้านบนโอเคมันก็จะอยู่ในเลทเดียวกันก็คือ26บาทนะครับอยู่ในข้อ2วงเล็บขอแต่ทีนี้ตู้ไฟมันมี 2 ด้านนะครับเวลาเราคำนวณพื้นที่เนี่ยมันก็จะต้องคูณด้วย 2 ลงไป อย่างเช่นของผมมันกว้าง 1 เมตร คูณเมตรอ่ะ าเรียกว่า1 100 เซนคูณด้วย 110เซนนะครับ มันก็จะได้ 22,000นะครับ22,000 ตารางเซนติเมตรนะครับ แล้วเราก็หารด้วย500นะครับ500 คืออะไร 500 ตารางเซนติเมตร ต่อตารางเซนติเมตร เราจะได้พื้นที่มานะครับ เหลืออยู่ 44 ตารางเซนติเมตร ตารางเซนติเมตร คูณด้วย 26มันจะเท่ากับเงินนะครับ1,144 บาทนะครับ ตู้ไฟเนี่ยเห็นเล็กนะครับ แต่ว่าเสียภาษีเยอะกว่าเพื่อนนะครับ เพราะว่ามันคูณ 2 ด้านนะครับ ทีนี้มาป้ายในร้านนะครับเป็นป้ายไดคัตที่มีตัวอักษรมีไฟอยู่ข้างในแต่ว่าผมจะ จะใส่ตัวภาษาไทยไว้ข้างบนนะครับ ก็คือจะให้เขาไปตัดสติกเกอร์มาติดยอมครับ ผมยอมให้ลุกออกมาเป็นแบบนี้เลย เพราะว่ากลัวจะเสียภาษีแพงกว่าเพื่อนนะตารางเซนติเมตรต้อง 50 12 5 60 600น่ะ มันคือมันสองเท่าเอาอย่างนี้ดีกว่า ถ้ามีภาษาอังกฤษ ไม่มีภาษาไทยปนนะป้ายเราจะต้องเสียเลทประมาณ 2 เท่าเลยนะครับตอนนี้ก็ของผมเนี่ยป้ายในร้านมันจะอยู่ที่ 12ตารางเซนติเมตร คูณด้วยอัตรา 26 บาท มันก็ตกประมาณ 312 บาทนะครับ 312บาททั้งในอ่าทำไมเราถึงยอมทำป้ายโฆษณานะครับ เดี๋ยวเรามาพูดแป๊บนึง สรุปเนี่ยในปีนี้ผมจะต้องไปจ่ายภาษีป้ายนะครับ โดยประมาณนะครับ2,366 บาทนะครับในปีนี้ เพราะว่าผมมีป้ายขึ้นมานะครับทำไมผมถึงยอมนะครับทำไมถึงยอมทำป้ายและยอมเสียภาษี 1. มันเป็นการทำการตลาดนะครับป้ายแบนเนอร์ด้านหน้าที่ใหญ่ ๆนะครับ คนผ่านไปผ่านมา มันจะเห็นเด่นชัดเลยนะครับ ส่วนตู้ไฟในเมื่อเราเปิดตอนกลางคืนเนี่ยเราเสียบไฟเนี่ยมันก็จะมีความสว่างสวัยนะครับ ให้ให้คนผ่านไปผ่านมาก็เห็นได้ชัดนะครับ มันก็เหมือนเป็นการปรับองจุ้ยว่าร้านเราจะต้องไม่มืดไม่มนคือคนจะต้องเห็นนะครับ ไฟก็จะต้องสว่างอะไรประมาณนี้นะครับ ส่วนป้ายในร้านทุกคนนะครับ เขานั่งตัดผมอยู่ตรงหน้ากระจกก็จะเห็นป้ายเราเปิดอยู่ด้านหลัง พอตัดผมเสร็จแล้วเนี่ยหลาย ๆ คนลูกค้าหลาย ๆ คนก็จะถ่ายรูปกับป้ายนี้ พอถ่ายเสร็จนะครับทำไมโพสต์ Facebook โพสโซเชียลอินสตาแกรมไลน์อะไรประมาณนี้นะครับเขาก็จะเห็นว่าเอ้ยคนนี้มาตัดผมที่ร้านเรานะครับ เป็นร้านเลแฮสตูดิโอนะครับ แล้วก็เขาก็จะถามว่าไปตัดผมที่ไหนอะไรประมาณนี้เขาก็มันก็จะเห็นชื่อป้ายร้านเรา มันคุ้มค่ากว่านะครับ คือเราลงทุนปีนี้เราลงทุนค่าป้ายนะครับ 2,000 366 บาทต่อปีนะครับ คือผมพยายามเขาเรียกว่าอะไรทำการตลาดเน้นการทำการตลาดพยายามอย่าแบบ โอ้ยเราเสียภาษีไปแล้วก็เขาก็ไม่ได้ไปบำรุง เราไม่เห็นได้อะไรคืนกลับมา เราหยุดความคิดเราแค่ว่า เราเสียภาษีป้าย เพื่อที่ว่าเราจะได้ทำการโฆษณาร้านเรานะครับ คือเราหยุดอยู่แค่นี้ เราไม่ต้องไปคิดต่อนะครับว่า เฮ้ยเอาเงินเรา2 0 0 3เนี่ยไปใช้อะไรไปบำรุงท้องที่หรือว่าไปบำบำรุงอะไรเราไม่ต้องไปคิดแทนเขานะครับ ให้เจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ภาครัฐเขาเป็นคนบริหารจัดการเงินที่เราเสียไปเองดีกว่านะครับอย่าลืมนะครับ เราทำกิจการเราทำธุรกิจเรามีป้ายโฆษณา ถ้าเราอยากเจริญเติบโตงอกงามในธุรกิจเรานะครับ เราก็ ควรจะโฆษณาธุรกิจเราไม่ว่าจะเป็นทั้งออฟออฟไลน์หรือออนไลน์นะครับ เราควรจะทำตรงนี้ไว้นะครับเพื่อนๆ ผมฝากไอ้สิ่งที่ผมทำหรือว่าบอกบนก็เรียกว่าอะไรบน Facebook หรือว่าใน YouTube เนี่ยบอกว่าไอ้สิ่งที่เราทำถูกกฎหมายคืออะไรไอ้สิ่งที่เราไม่ควรทำคืออะไรประมาณนี้นะครับ ถ้ายังไงฝากช่องด้วยนะครับกด subscribe กดแชร์กด แชร์คลิปให้ด้วยนะครับ ฟังคลิปนี้จนจบนะครับ ขอบคุณมากเลยนะครับ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับ อย่าลืมกด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับ โอเค ทีนี้นะครับ เรามาดูกฎหมายใหม่นะครับ ว่าในปี 2563 นะครับ เขามีการยกเลิกกฎหมายอะไรบ้าง แล้วก็มามีกฎหมายอะไรมาบังคับใช้ใหม่นะครับ เดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังคร่าวๆนะครับ ก็คืออในข้อที่1เนี่ย ทางกระทรวงนะครับอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5วรรคหนึ่งนะครับแห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย 2510นะครับซึ่งแก้ไขโดยพระราชบัญญัติภาษีป้ายฉบับที่2 2534รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้นะครับก็คือในข้อที่1นะครับให้ยกเลิกกฎกระทรวงฉบับที่5นะครับวงเล็บ 2 0 535 ออกตามความพระราชบัญญัติภาษีป้าย 2510 นะครับให้กำหนดอัตราภาษีป้ายดังต่อไปนี้นะครับ เมื่อกี้ให้ยกเลิกนะครับ และข้อที่ 2 ก็คือให้กำหนดอัตราภาษีป้ายดังต่อไปนี้นะครับ ฟังดีๆนะครับ ข้อที่1นะครับ ป้ายที่มีอักษรไทยล้วนนะครับ ก็คือป้ายป้ายใดๆ ก็ตามเนี่ย จะเป็นป้ายร้านเลแฮสตูดิโอนะครับ เป็นเป็นภาษาไทยอย่างเดียวไม่มีภาษาอังกฤษปนนะครับ แล้วก็ก็คือจะมีวงเล็บกอนะครับ ป้ายที่มีข้อความเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนเป็นตัวอักษรข้อความอื่นได้จริงก็คือเป็นป้ายวิ่งนะครับก็คือให้คิดอัตราละ 10 บาทต่อ 500 ตารางเซนติเมตรนะครับ500 ตารางเซนติเมตร เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแล้วก็ป้ายนอกเหนือจากวงเล็บกอนะครับให้คิดอัตรา 5 บาทต่อ 500 ตารางเซนติเมตรทำไมมันถูกนะครับทำไมมันถูกกว่าต้อง 5 บาท เพราะว่าวงเล็บกอนี่คือป้ายเคลื่อนที่นะครับป้ายเคลื่อนไหวเปลี่ยนตัวอักษรได้ก็คือป้ายวิ่งนะครับทีนี้เนี่ยมาวงเล็บ 2ป้ายอักษร รไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือภาพหรือโลโก้อะไรต่างๆ นานานะครับเขาให้ป้ายที่มีข้อความเครื่องหมายภาพเคลื่อนที่หรือเป็นข้อความต่างๆนะครับหรือว่าเปลี่ยนเป็นภาพอื่นได้เนี่ยเขาให้คิด 52 ตารางเซนติเมตร 52 บาทต่อ 500 ตารางเซนติเมตรนะครับแล้วก็ป้ายนอกเหนือจากวงเล็บกอนะครับให้คิดมาลงมาครึ่งหนึ่งก็คือ 26 บาทนะครับแล้วในส่วนข้อที่3นะครับข้อที่ 3 ก็คือป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมี มีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่ก็ตาม และป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ต่ำกว่าอักษรต่างประเทศนะครับการทำป้ายนะครับ เราต้องศึกษาตรงนี้ด้วยนะครับ ถ้าเกิดอักษรภาษาอังกฤษนะครับ อยู่บนภาษาไทย คุณจะต้องโดนคิดอัตราละอัตราละนะครับ เดี๋ยวนะผมอ่านให้ชัดเจนก่อน อ่าโอเค ที่อยู่ต่ำมีเขาเรียกอะไรภาษาไทยอยู่ต่ำกว่าภาษาอังกฤษ ว่าวงเล็บกอป้ายที่มีข้อความเครื่องหมายภาษาเคลื่อนที่ และเปลี่ยนเป็นข้อความเปลี่ยนภาษาอื่นได้ ให้คิดอัตรา 52 บาทต่อ 500 ตาราง ตารางเซนติเมตรใต้นอกเหนือ จากวงเล็บกอให้คิด 50 บาทต่อตารางเซนติเมตรนะครับเวลาเราจะทำป้ายโฆษณาป้ายร้านอะไรต่างๆ นานานะครับ เราต้องมีทริคนิดนึงนะครับว่าป้ายไหนเสียภาษีเท่าไหร่นะครับ จะสังเกตนะครับใครผ่านมาที่ร้านผมเนี่ย ผมจะมีภาษาไทยไว้ด้านบนเสมอนะครับ ผมจะมีภาษาไทยก่อนอยู่บุมบนขวามือเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะโชว์ภาพให้ดูนะครับ แล้วก็ตามด้วยลงมาภาษาอังกฤษนะครับ เนี่ย มันจะทำให้เราเสียภาาษีป้ายถูกลงมา ครึ่งหนึ่งของอแทนที่จะเสียภาษีป้ายเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับ เราก็ต้องใส่ภาษาไทยลงไป อย่าลืมครับ เราคนไทยเราก็ต้องมีป้ายภาษาไทย มีตัวอักษรภาษาไทยด้วยนะครับ แล้วก็การเสียภาษีมันจะได้ถูกลงมานะครับ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับ อย่าลืมกด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับ